คลิปนี้นะคะจะพาไปเที่ยวทิปกันนะคือตั้งแต่ช่วงโควิดเป็นต้นมานะคะจนถึงตอนนี้มันประมาณปีกว่าๆแล้วเนาะปีครึ่ง ที่เราไม่ได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นกัน คือนุ้ยคิดถึงญี่ปุ่นมาก ทุกคนคือนั่งดูรูปนั่งดูวิดีโออะไรต่างๆ ที่นุ้ยเคยถ่ายมาคือแบบดูแล้วอยากไปขึ้นมาทันทีเลยนะคะ ก็เลยอยากพาทุกคนไปถ่ายรูปเที่ยวทิปกันนะคะ ถึงไม่ได้ไปจริงก็ไปแบบเที่ยวทิปแล้วกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะมีสอนวิธีการแต่งรูปด้วยนะคะ แต่งรูปให้ได้แบบฟิลญี่ปุ่น ญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้นะทุกคนเคยได้ยิน แล้วว่าแสงที่ญี่ปุ่นอะเหมือนเป็นแสงที่แบบใส่ฟิลเตอร์ ตลอดเวลาอะไรเงี้ยถ่ายรูปมุมไหนก็สวยคือแสงสวยตลอดคือจริง ๆ แล้วประเทศญี่ปุ่นอะเขาอยู่ในละติจูดที่สูงกว่าไทยนะคะเขาก็เลยได้แสงที่เหมือนเป็นแสงเฉียงตลอดเวลา เหมือนเป็นแสงเช้าตลอดเวลามันก็เลยเป็นคำอธิบายที่ว่าแสงที่ญี่ปุ่นอะมันสวยอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะคลิปนี้นะคะก็เลยจะไปถ่ายรูปแบบเรียนแบบแสงที่ญี่ปุ่นกันด้วยนะแล้วก็นอกจากถ่ายรูปฟิลญี่ปุ่นแล้วนะคะเดี๋ยวจะมา cover เป็นสาวญี่ปุ่น นกันด้วยนะ คือถ้าพูดกันถึงสาวญี่ปุ่นเนี่ย สิ่งแรกที่ทุกคนจะนึกถึงคืออะไรคะ คือ สำหรับนุ้ยอะถ้าพูดถึงสาวญี่ปุ่นนะนุ้ยจะนึกถึง ผิวเป็นอันดับแรกเลย ผิวเขาจะแบบดีมากอะผิวใส ผิวละเอียดนะคะ แล้วก็แบบ ดูแบบข่าวพ่องอะไรประมาณนี้นะคะ คลิปนี้เนี่ยจะมา cover เป็นสาวญี่ปุ่นด้วยกันแดดตัวนี้นะทุกคนสำหรับตัวนี้นะคะ เขาเป็น Biore UV Aqua Rich Light Up Essence นะคะ SPF 50บวก PA 4บวกด้วยกันนะ ตัวนี้เนี่ยเขาเป็นกันแดด Light Up ที่เวลาทาไปแล้วมันทำให้ผิวของเรามันดู ใสขึ้นสว่างกระจ่างใสขึ้นทันทีที่ใช้เลยนะ เดี๋ยวจะมาทาให้ดูนะคะว่ามันเป็นยังไงนะคือจุดเด่นของกันแดดตัวนี้นะคะ เขาเป็นกันแดดที่เวลาทาลงไปอ่ะมันทำให้ผิวของ ของเรามันดูใสขึ้นทันทีนะ เวลาที่ทาไปแล้วผิวของเรามันไปกระทบแสงกระทบแดดอะไรเงี้ย มันช่วยกระจายแสงได้ดีทำให้ผิวของเรามันดูใสขึ้น เวลาโดนแดด แล้วผิวมันดูสวยมากอะตัว texture ของเขานะคะ เขาจะเป็นสีขาวแบบนี้ มีความแบบบางเบามาก แล้วก็ซึมง่ายนะคะ ตัวนี้คือทาลงไปแล้วก็ไม่ได้เหนียวเนอะหนะอะไรเลยนะทุกคน โดยตัวนี้นะคะเขามีเทคโนโลยีที่ว้าวมากๆเลย ก็คือเขามีตัว light reflection control นะคะ เขาเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยกระจายแสงนะคะ เวลาแสงตกกระทบลงบนผิวของเราเนี่ย ทำให้ผิวของเรามันดูใส มันดูสว่างขึ้นนั่นเองค่ะ จะสังเกตว่าเนี่ยพอนุ้ยทาลงไปแล้วอะหลังมือคือดูใสขาวขึ้นมาทันทีเลยนะคะ แล้วก็แบบกระทบแสงได้ดีมาก ถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับฝั่งนี้นะ จะบอกว่ากันแดดเขาอะมันฟิลดีมากเวลาทาลงไปแล้วว่าเรารู้สึกว่าผิวของเรามาดูเนียนใสขึ้นด้วยสามารถใช้แทนเป็นเมคอัพเบสได้เลยนะคะ พวกเมคอัพเบสที่มันช่วยปรับสภาพผิวปรับสีผิวให้มันดูสม่ำเสมอกันมากขึ้นอะไรเงี้ยตัวนี้สามารถใช้แทนได้เลยนะคะ เพราะว่าเขาจะช่วยปรับเหมือนกับสีผิวหน้า ให้มันดูแบบเสมอกันมากขึ้น แล้วมันก็สว่างกระจ่างใสดูไบรท์ขึ้นนั่นเองนะอย่างที่ทุกคนเห็นตอนนี้นะคะ หน้านี้เนี่ยนุ้ยก็คือทาเป็นกันแดดตัวนี้นะจะเห็นว่าเวลามันกระทบแสงอะ ผิวหน้ามันจะแบบกระจายแสงได้ดีมากทุกคนนี่โอเคค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเดี๋ยวจะพาไปถ่ายรูปกันนะคะ เวลาที่นุ้ยจะไปถ่ายนะคะ ก็จะประมาณ4-5โมงเย็นในวันที่มีแดดนะคะในวันที่แบบท้องฟ้าใสๆคือบ้านเราอะแดดดีก็จริง แต่ว่าเวลาที่เราถ่ายรูปตอนกลางวันอะ แสงพระอาทิตย์ของเรามันตรงหัวอย่างเงี้ยแล้วเวลาที่เราถ่ายอ่ะมันจะเกิดเงาบนใบหน้าเพราะฉะนั้นมันจะทำให้เราถ่ายรูปไม่สวย และไม่ได้ฟิลญี่ปุ่นนะทุกคน เราต้องเลือกถ่ายเฉพาะเวลาเช้าๆนะคะ หรือว่าเวลาเย็นๆที่แดดมันแบบมาเฉียงเฉียงแบบนี้ หรือว่ามาตรงๆ แบบนี้ มันจะทำให้หน้าของเรามันดูไบรท์แล้วก็ดูนุ่มดูละมุนมากขึ้นนั่นเองนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเดี๋ยวจะพาไปถ่ายรูปที่ทะเลหน้าบ้านนะคะ ช่วงประมาณ4ี่ห้าโมงเย็นแล้วกันเนาะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะคะว่าดรือถ่ายยังไงแล้วแต่งรูปยังไงนะคะ ไปดูเลยค่ะ สำหรับรูปถ่ายเซตนี้นะคะนุยได้ reference มาจากช่างภาพชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งนะคะ ที่ชื่อว่าฮามาดะฮิเดกินะคะ เขาเป็นช่างภาพที่ถ่ายรูปด้วยกล้องฟิล์มรูปของเขาทั้งหมดนะคะจะได้กลิ่นอายของความเป็นญี่ปุ่นมากๆเลย และจากที่นุยได้ติดตามผลงานเขามาหลายปีนะคะนุยสังเกตว่าเขาจะถ่ายรูปโดยเล่นกับแสงและเงาเป็นหลักนะคะ เลยทำให้ภาพของเขาเนี่ยดูใสแล้วก็ดูสวยมากๆ รูปเซตนี้นะคะนุ้ยก็เลยเลือกถ่ายเป็นแนวคลีนคลีนมินิมอลนะคะ เล่นกับแสงแดดช่วงเย็นๆ โดยจะถ่ายที่ริมทะเลค่ะ ก็เลือกมุมที่ดูดีๆนะคะดูสะอาดตาไม่มีคน จัดมุมดีๆแล้วก็เริ่มถ่ายกันเลย นะคะนี้จะแต่งด้วยแอปไลท์ลูมค่ะ สำหรับขั้นตอนแรกนะคะนุ้ยจะปรับสเกลรูปก่อนนะคะ ให้คนเนี่ยอยู่ตรงกลางพอดี แล้วก็มาเริ่มแต่งสีกันค่ะ ขั้นตอนต่อไปนะคะ ให้เลื่อนแถบล่างนะคะ จากนั้นเนี่ยกด color และเลือกตรงคำว่าทินนะคะ ให้เลื่อนมาเป็นสีเขียวนิดหน่อยค่ะ จากนั้นกดที่ mix นะคะ แล้วก็มาเลือกที่สีส้มค่ะ ปรับ luminance ให้มีค่าเพิ่มขึ้นนะคะ แล้วก็ปรับตรง s i t u a t i o n นะคะ ให้ซีดลงนิดนึงค่ะ จากนั้นกดที่สีน้ำเงินนะคะปรับค่า s i t u a t i o n ให้เพิ่มขึ้น เพื่อให้ท้องฟ้าเนี่ยเป็นสีฟ้ามากขึ้นนะคะ จากนั้นนะคะกดที่ hue นะคะแล้วก็เลื่อนสีมาให้ออกเขียวมากขึ้นค่ะ ต่อไปเลือกแถบล่างนะคะ กดที่คำว่า light ค่ะ และเลื่อนไฮไลท์ให้ลดลงนิดหน่อยนะคะ oh. เลื่อน exposure นะคะให้มากขึ้นนิดนึงค่ะ แล้วก็ปรับ shadow นะคะให้ค่าสูงขึ้นเพื่อให้เงาต่างๆ ที่ตกบนใบหน้าของเรานะคะ มันสว่างมากขึ้น ทีนี้ลองมาดู before after กันค่ะนุยรู้สึกว่ารูปนี้นะคะยังอยากให้ท้องฟ้าเนี่ย อมเขียวขึ้นมานิดนึงค่ะ ก็เข้ามาที่คัลเลอร์นะคะแล้วกด Mix นะคะ จากนั้นเนี่ย กดมาที่สีน้ำเงิน แล้วก็เลื่อนค่าฮิวให้มันสีเขียวมากขึ้นนะคะ ต่อไปนะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะนุ้ยจะมากดที่เอฟเฟกนะคะ แล้วมาเพิ่มค่าเกรนนะคะทำให้รูปเนี่ยดูเหมือนเป็นรูปกล้องฟิล์มมากขึ้น ทีนี้ทุกคนลองดู before after กันค่ะ แค่นี้นะคะเราก็ได้รูปใสๆสไตล์ญี่ปุ่นกันละค่ะสำหรับอีกเซตหนึ่งนะคะ ถ้าใครที่ไปทะเลไม่ได้เนี่ย แค่กำแพงที่บ้านก็ได้อยู่นะ เลือกมุมที่แสงเข้าพอดีนะคะจัดพรอบนิดหน่อยก็สวยอยู่ รูปเซตนี้นะคะนุ้ยจะแต่งอีกวิธีหนึ่งนะคะถ้าใครที่ใช้ Lightroom แล้วคิดว่ายังยากเกินไปนะคะนุ้ยแนะนำแอปนี้เลยนะ เป็นแอป VSCO นะคะ เขามีฟิลเตอร์สำเร็จสวยๆ ทั้งนั้นเลยสำหรับเซตนี้เนี่ยนุ้ยจะแต่งให้ดูขาวสว่างอมชมพูหน่อยนะคะ ก็จะเลือกใช้ฟิลเตอร์ที่เป็นรหัส AL1 นะคะ LED Soften นะคะ อันนี้เนี่ยเป็นฟิลเตอร์ที่แต่งออกมาแล้วจะดูขาวใสอมชมพูนะคะ เหมาะกับการแต่งรูปพอร์เทรตให้ดูใสดูละมุนนั่นเองนะ เลื่อนแถบล่างมากดที่คำว่าโทนค่ะ จากนั้นเนี่ยปรับชาร์โดให้เพิ่มขึ้น ปรับคอนทราสต์อีกนิดหน่อยนะคะ แล้วก็ปรับชาร์เพนนะคะให้มากขึ้นนิดนึง เพื่อเพิ่มความคมชัดของรูป แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ และนี่คือ before after ของรูปนี้นะคะ เป็นไงคะ สวยขึ้นบ้างไหม สำหรับตัวนี้นะคะ ถ้าเกิดใครที่สนใจนะคะ สามารถไปหาซื้อได้ที่วัสันนะคะ หรือว่าร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศเลยนะ หรือว่าถ้าเป็นออนไลน์นะคะ ก็ไปดูที่ s h อ p e e หรือว่า Lazada ก็ได้นะคะ a @kao underscore official shop นะคะ ก็ไปหาดูกันได้นะคะ นี่ จะบอกว่าดีมาก สำหรับคลิปนี้นะคะ ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะ อย่าลืมไปลองถ่ายรูปไปลองแต่งรูปแบบนี้กันดูนะคะ เอาไว้ลงแบบโซเชียลเก๋ๆบ๊ายบาย ไปแล้วค่ะ Just let me show you everywhere I've been Travel the world, still I'm